ขอดีๆนะมา จองเวขอดีๆนะ ไม่ได้เล่นมานาน ก็ขอจำแจมหน่อยเด้อขอแบบจำแจมแหลมๆว้าวๆไปเลยอ่ะจริงและเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีตัวคูณนอกเกมเลยนะเพื่อนผมโคตรชอบเลยตรงเนี้ยไอพวกเกมที่มีตัวคูณเยอะเล้ยผมชอบจัดแต่ถ้าตัวคูณเยอะแล้วมันไม่แตกก็จบนะผมบอกเลยเว้ยกำลังคอมโบมันเลยกำลังคอมโบมันเลยหมดกอกซะก่อน โอ้แต่เริ่มจากเบดยี่แล้วแบบว่าทุนเราไม่ได้เยอะมากนี่ก็ไหลเยอะเหมือนกันไหลเยอะเหมือนกันนะมาดิไหลไหลหรือเปล่าไหลไหลหรือเปล่าไม่ไหลซะด้วยเช็ดพกขอแจมแจมหน่อยขอแจมแจมหน่อยเอาหน่อยเว้ยส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รู้สึกเงียบเงียบเหงาเหงาแปลกๆนะเพื่อนรู้สึกเงียบเงียบเหงาเหงาแปลกๆ ไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไม่รู้ครับผมเอ้ยเอาหน่อยฮัลโหล โอ้โหอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่เฮ้ยเบ็ดยี่กูเทพไม่แตกเลยถามจริง โอ้โหเกินไปมันเกินไปของจริงเลยนี่คือเกินไปของจริงอ่ะเออนึกว่าจะมาสักหน่อยหรือว่าจะมาสักหน่อยแม่งมาก๊อกเหียวขึ้นกราบเอาดีหน่อยดีเนี่ยโอ้โหสกิลเทมแล้วสองตัวโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงต้องอย่างนี้ดีหวาเข้าฟรีเกมไปดิ ในฟรีขอดีๆนะ ในฟรีขอดีๆนะ ไม่เอาแบบนอกเกมเมื่อกี้นะโหแม่งไหลเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว มาขอจำแจมขอจำแจมขอแบบไหลๆรัวๆโอ้โหดูดูทรงแล้วมันไม่น่าไหลๆรัวๆหว่ะเพื่อนมันน่าจะไหลลงรัวๆเนี่ยเอ้ยเอาหน่อยโหลเออมาดิระหว่างช่องสองช่องสามการันตีการแต่แบบนี้ การันตีการแต่แบบนี้ก็มาเดิครับไหลๆไปดิอะไรเงี้ย หลๆเอออีกกอกหนึ่งก็ไม่ได้ เช็ดคกเมื่อกี้ส่งกำลังมาเลยเออมาดิไปไงต่อคูณหกคูณหกไม่แตกอีกแล้ว เหลือห้าสปินสุดท้ายเหลือแค่ห้าสปินโโหตอนนี้เหลือสามแล้วเพื่อน เกินไปเกินไปวายช่องสองวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วแล้ววายไปอยู่ช่องสามต่อวายช่องสามว่าไงวายช่องสามยังไหลต่อยังไหลต่อยังต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนคูณสิบกำลังจะแตกอยู่แล้วเช็ดคกกำลังมาดีเลยเมื่อกี้ ถือว่าส่งมาได้อยู่ ถือว่าส่งมาได้อยู่กำลังสุดท้าย โอ้โห หมดกอกไปสัดก่อนนะเมื่อนะ ได้มา464บาทนะผม ถือว่าได้อยู่แหละเออ ถือว่าโอเคอยู่ ไป ขอยักขยับเบ็ดกันดีกว่า ไปเบ็ดสักสามแล้วกันนะมานะสามสิบบาทดีกว่าครับผม เบ็ดยี่ไม่ไหวจริง เมื่อกี้แม่งไหลเกิน แม่งไหลลงเกินแบบเกินปุยมุ้ยอ่ะเพื่อนเบ็ดสามขอดีๆเด้อเบ็ดสามขอดีๆเด้อ อรา้ววาช่องสองแบบนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววาช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะม่อนะผมบอกแล้ววาช่องสองนี่แม่งเด็ดจริงแม่งแต่แทบทุกทีอะมูตเบ็นสามสิบนี่มันหนักไปปะวะมึงอะเออนี่ไม่หนักไปหรอกไม่หนักไปหรอกถ้ามันแตกอย่างนี้ถ้ามันแตกอย่างนี้เราสเกตเตอร์มาแล้วสองตัวโอ้โหขาดอีกตัวนึงไปเข้าฟรีเกมเมื่อกี้เสียดายเสียดายแอบเสียดายอยู่ มาหน่อย มาหน่อยฮัลโหลมาหน่อย ไหลๆอย่างนี้แหละเขากโอ้โหสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ขอยตัวนึงขอยตัวนึงขอยตัวนึงโอ้โหแม่งไม่มาชิดคกขี้งกจัดเออมาดิแล้ววายอยู่ช่องสามอย่างนี้โอ้โหแต่ไม่แตกอ่ะคือวายต้องอยู่ช่องสองอ่ะถึงมันจะแตกแบบผมว่าโอกาสแตกเยอะมากถ้าวายอยู่ช่องสองอ่ะไหลดีอยู่นะเพื่อนถือว่าไหลดีอยู่เนี่ย หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเท่าทุน หมุนไปหมุนมาเท่าทุนอีกแล้วเดี๋ยวหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเนี่ยแมงวนอยู่แค่นี้ไอเช็ดโคกเอาหน่อยดิวะ โดนโดนหน่อยโดนโดนหน่อย โดนแบบไปนู่นอ่ะ เป็นหมื่นอะไรเงี้ยได้ปะล่ะโหลสเก็ตตงสเก็ตเตอร์ไม่คงไม่เข้าเลยโหลเกินไป รู้สึกได้กินตัวตุอีกแล้ว มันรู้สึกได้กินตัวตุอีกแล้ว เออ แล้ววายเขาสั่งองสามนี้ว่าไงครับผมไหลไหลไหลไปดิครับรอแล้วหกินได้มาแล้วสองตัวเรียบร้อยเข้าฟรีเกมจนได้มาดิมาดิวะรอบนี้ขอจำแจมนะรอบนี้ขอดีๆนะ ไม่เอาแบบมาคีเด้อ มันเกลือเกิน วายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนผมบอกเลย แล้ววายช่องสามมาต่อไหลไหลไหลไหลไปดิครับ รออะไรอ่ะ ก็ไหลไหลไปดิครับ คูณสิบคูณสิบอย่างไม่แต่เพื่อน ปูนซีอยังไม่แต่แต่ทรงมาดีแล้วผมว่าทรงมาดีอยู่ แล้ววายช่องสองมาต่ออย่างนี้ก็แตกไปดีอุ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะส่งมาแล้ว ส่งมาแล้วเมื่อส่งมาแล้วครับผมคูณสิบบ้างไงคูณสิบคูณสิบแต่หน่อย โอ้ยไม่พลาดคูณสิบอีกแล้วผมเสียดาย มันจะได้คูณสิบสายรอบเราเลยการันตีกันแต่แน่นอนวายช่องสามช่องสามแบบนี้ เอาเรื่องครับผม เอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่องกับเรื่องแต่นะเมื่อนะดอกนี้ มาไหมมาไหมขอแจมแจม พันบวกบวกนะเป็นสามสิบนะพันบวกบวกเด้อเออมาดีวายช่องสองมาต่อไหลๆไปครับผมเต็มกราฟบอกเลยว่าเต็มกราฟตอนนี้บอกเลยว่าเต็มกราฟแล้วคูณสิบแตกซะด้วยนะดอกเมื่อกี้คูณสิบแตกอย่างนี้ก็รางวัลก้อนอย่างก็ตกซุปเปอร์ไปหหนนึ่งพักร้อยยี่สิบบาทดิครับรออะไรอ่ะมาเว้ยมาเว้ยห้าสปินสุดท้ายเมื่อนี่ห้าสปินสุดท้าย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 ฮะเริ่มมีทุนแล้วเริ่มมีทุนแล้ว ถ้าได้เข้าฟรีเกมเป็ดร้อยนี่น่าจะเอาเรื่องนะเพื่อนเข้าฟรีเกมเป็ดร้อยน่าจะ แต่งดิบแต่ดีจับว่าเออวายช่องสามนี้ก็ไหลดีไหลต่อหรือเปล่าไหลต่อไปดีรออะไรอะไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะส่งมาดีครับผม เออวายช่องสองอย่างนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนโอ้โหวายช่องสองมันแตกดีแต่ดีจริงเพื่อนคือวายมันอยู่ช่องสองทีไรมันแทบจะแบบไม่เคยไม่แตกมันจริงนะดูดูดูเนี่ยวายวายช่องสองเห็นปะผมบอกแล้วมันแตกดิแต่ดีจริงงออะไรอ่ะเนี่ยดูมามาเนี่ยมันแตกแน่นอนมันแตกแน่นอนผมบอกแล้วโอ้โหดูดิเหมือนเหมือนมันรู้ว่าผมอยากให้วายอยู่ช่องสองอ่ะเป็นเข้ารัวๆเลยเช็ดคกผมเมื่อยแล้วเมื่อกี้เก็ยกดแล้วไปขอจะออโต้ไปสักสามสิบสปิน แล้วกันนะ มาสามสิบสปินนี้ขอจำแจมเด้อขอแรมแรมแบบแบบแบมแบมเลยอะแบมแบมอะไรอะหรือขอจำแจมมามาส่งส่งไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แล้ววายช่องสองเนี่ยดูวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังจริงเพื่อนดูวายช่องสามวายช่องสามก็ไปต่อดิโอ้โหแล้ววายแต่รัววายแต่รัวอย่างนี้ก็แจ่มแหลมบ้าเลยครับรออะไรอ่ะมาว่ามาว่า ส่งมาโคตรดีครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปจังวันนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไปมีกลับไป 4,240 บาทนะไหมนะส่งมาดีจัดครับผมแล้ววายช่องสองมาต่อหูวายช่องสองมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆวายช่องสองมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเบื่อเอาเรื่องจัดครับผมบอกเลยโอ้แล้วการันตีการแตะวายมาช่องสองช่องสามแบบนี้การันตีการแตะแน่นอนนะเมื่อนะคือถ้าวายมันอยู่ช่องสองช่องสามหรือว่าช่องหนึ่งช่องสามช่องหนึ่งช่องสองอะไรเงี้ยมันแตะแน่นอนเมื่อมันการันตีการแตะเลยนะครับผม หแล้วจังหวะนี้สกิตเตอร์เข้าเฉยสี่ตัวซะด้วยเอาเรื่องหมดิบสี่สปินยาวๆไปดิบอกเลยว่าหมุนกันยาวๆครับผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะฟีในฟีหรือเปล่าเนี่ยฟีในฟีไปเลยหรอถามจริงฟีในฟีเลยหรอิบสปินก็เยอะแล้วนะ จริงอ่ะแต่ขออีกหน่อยก็ได้โอ้โหนึกว่าจะฟีในฟีลุ้นไม่เถอะ วายช่องสองมาอีกแล้วดูมันไม่ทำให้เราผิดหวังจริงเมื่อวายช่องสองนะวายช่องสามว่าไงวายช่องสามวายช่องสามก็แต่ดิบแต่ดีเหมือนกัน แล้ววายช่องสองมาต่อก็ไหลต่อไม่รอแล้วนะบอกเลยว่าไหลต่อไม่รอแล้วนะคูณสิบซะด้วยเมื่อนเอาเรื่องครับผมพันสามไปดอกนี้ ดูวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังจริง ๆ เพื่อนดูผมบอกแล้วผมไม่ได้โม้มันแต่ดีจริงวายที่อยู่ช่องสองน่ะคือมันแต่แบบแทบแทบจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมบอกเลยนะพูดจริงเลยไม่ได้โม้นะครับ นี่ขนาดไม่ได้โมนะครับเนี่ยมาขออีกหน่อยเมื่อขออีกหน่อย ทรงกำลังมาดีเลยเนี่ยขึ้นไปคูณสิบยิ่งดีเลยนะ แล้วตัวตัวของเกมนี้มันแตกแตกแพงมาก มันแตกแพงจริง แต่ละตัวนี่แล้ววานมาการันตีการแตกแล้ววานมาการันตีการแตกแบบนี้ก็แจ่มแหลมบ้าเลยครับรออะไรอะเราไปไงต่อเราไปโอ้โห ช่องแรกไม่เข้าไอ้เช็ดผมไม่งั้นนะบอกเลยว่าแจ่มแหลมบ้า บอกเลยว่าโคตรจะโอ้แล้วสเกตเตอร์มาอีกแล้วฟรีนะฟรีหรือเปล่ามาฟรีนฟรีต้องเข้าแ้วนะมาบ่อยขนาดนี้มาบอกขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ยังได้ลุ้นกันต่อละไปไงโอ้โหนี่ไงฟรีนฟรีดีรออะไรอะฟรีนฟรีจนได้นะมันมาจนได้ผมจับอีก 12สปินบอกเลยว่า ยาวจัดแต่ยี่ยี่สิบเท่าไหร่มันน่ารวมกันอะอันนี้จะเอาสิบสี่อันนี้สิบสองหูยี่สิบหกนะเมื่อนยี่สิบหกสปินโคตรยาวบอมเลย แล้ววายช่องสองมาต่อนี้ก็สวยงามอารามแท้อะไรตะลึงดีรออะไรอ่ะ รออะไรอ่ะมาจัดจัดบอกเลยว่าทรงมาดีจัดจัดครับผมโอ้โหแต่สปินที่ได้มาฟรีในฟรีนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแตะเท่าไหร่ แต่วายช่องสองอย่างนี้วายช่องสองอย่างนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนบอกแล้วไม่แตกดีแต่ดีจัดจัดคือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วเพื่อนมันแตกดีจริง คือเเพิ่งเห็นวายอยู่ช่องสองแบบเนี้ยเนีแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันแตกแน่นอนอ่ะจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะในดูมาแล้ววายช่องสองมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็แตกไปดีรออะไรก็แตกดีแต่เล็กแต่นี้แต่น้อยหรือว่าแตกเยอะอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะแต่คือมันแตกแน่นอนอาจจะแตกนิดแต่น้อยบ้างบางครั้งนะเพื่อนหรือบางครั้งอาจจะไม่แตกคือถ้ามันไม่แตกก็คือดวงโคตรสวยโอ้โหหมดกอกไวจัดเลยที่12สปินหลังเนี่ย จต่ได้มา 7,259 บาทเลยนะหมด เอาเรื่องจัดจ่ายผมบอกเลยว่า เอาเรื่องจัดจัด วันนี้กำไรมหาศาลนะผมบอกเลย ต่อให้จบ ต่อให้จบสามศิลปินต่อให้จบ เผื่อจะได้เข้าฟรีสักรอบมา ได้เข้าอีกสักรอบหรือเปล่าหรือว่าช่องสามอย่างนี้ไม่งั้นเออไหลๆไปดีก็ไหลๆไปดีรอรายาก็ไหลๆไปดีเบ็ดเบ็ดร้อยเพื่อนเบ็ดร้อยอ่ะมันแตกแพงจัดผมบอกเลยฮึบฮึบ โอเคก็หมดกอกไปไปที่เรียบร้อยนะโหแล้วดูได้ตังมาได้ตังมา 12,222 เลขสวยจัดเช็ดโค้งเอาเรื่องนะเพื่อนนะโอเคได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนแลใครอยากตามมาเลยนะครับสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีปลอดบให้ตลอดนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม